บทที่ 5 การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการรู้สารสนเทศ ที่เป็นความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยเทคโนโลยี โดยบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต กระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทักษะที่จำเป็นในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engine เทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google ตลอดจน ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทย และตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศ บนอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศ พื่อให้ผู้สืบค้นสารสนเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอ และสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของการเรียน ก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องเรียนรู้ และทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ